เขาอะไรของมึงอันนี้เป็นแบบเตียบไอตองบอก ไอตองบอก ไอตองบอกเจ้าจะอั้นรูสีแล้วค่ะ โอ้ยไม่อั้นดอก กูให้ตัวเดียวมันอันกับเบเกียวกับกูแล้วล่ะ โทษตัวเจ้าของเนี่ย สวยสวยพี่คนนี้พิมพ์เลขขึ้นมาสวย นี่คนมาจอบหาเลขแม่ป้าป้ามีคนมาจอบหาเลขกับแม่เออเพื่นมาจอบหาเลขเพื่นพิมพ์กันมาหลายกระดอเนี่ยจะให้อ่านนะเนี่ย คือถ้าอ่านแล้วก็จะแบบ ต้องเลขนี้แน่เลยไม่อ่านเลย บ่ได้ดอกข่อยถ้าเบิ่งข่อยลงรูปข่อยสิไปหาถ่ายรูปกับป้ายยังก็ถ้าเบิ่งมีเลขหยังกับส่ำนั่นล่ะข่อยสิหาข่อยสิไปหาถ่ายถ่ายรูปข่อยสิลงรูป ผ่นพริกดวงทำพิธีเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ แต่ว่าไอในส่วนของการบรรจุอะค่ะหนึ่งจะรอบรรจุตอนที่สามารถที่จะจัดงานได้ เพราะว่าหนึ่งอยากอยากให้แบบจริงๆแล้วอยากอยากให้มีคนมาร่วมพิธีในการที่จะบรรจุอันสีติแม่คักโพดปะนั่นก่อนเนาะปะนั่นกับคักโพดดอกโพดโพบักหมอบักแตง มาม่าลดอะไรคะมาม่าลดอะไรคะจำยำกุ้งซางกุ้ยใส่เชื่อว่าหลายๆ คนจะต้องเล่นทะเบียนรถแน่ฮะอ้าวมาม่าอยากกินมาม่าไหมอะ ต้มยำกุ้งบ่กินดอกกระเพราน่ะไม่ใส่เวียตัวมันกระเตียมเนี่ยแม่กินบ่แม่จะกินหอดบ่ าบอกไอตัวให้ไปรูดกันเอง มากตัวไหนก็จับไส้รูดค่ะ มีแน่นอนซื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเบิร์ดละค่ะ ปันนั่นกับเบิร์ดแล้ว หมายถึงว่าเงินอ่ะเบิร์ดแล้วบ่มีแท้งแล้ว หลายปันนั่นก่อน เต่มันที่เสียบดิจะเป็นยังมันบ่เย็นแหมมันวอนไม่ว่มาก ตรงนี้เริ่มกินเตะน้เย็นแล้วนนแล้วนะนี่ยทะเบียนรถสวยทะเบียนรถสวยอยู่นะ เออแล้วหนูมากินกินตอนนี้ให้ทุกคนดู หนูจะบาปไหม มันเป็นมาม่าน่ากินมากเลยยังไงไม่นอนเหรอคะยังไม่ได้นอนเลยอหรอน้ำกเย็นไหมน่งไปเย็นไหมฮะนั่งไปเย็นุยบดแน่ รางวัลที่หนึ่งจะเป็นของเพจเราอีกไหม มึงจะลงไหมสิทาเบิงถ้าสมมุติว่าเลขทะเบียนรถตู้มันออกอะงวดหน้า หนูจะต้องซื้อรถตู้แจกอีกหรือเปล่าคะ หนูจะต้องซื้อรถตู้เพื่อแบบให้เขาเอาไปส่งคนป่วยโควิดอีกหรือเปล่าคะ กินให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ ค่อยกินอะไรหรอกจริงๆไม่ค่อยกินอย่างไม่ค่อย สั่งลูกกับแม่มาคนจุดขอวันไหนดี จริงๆแล้วหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าอะไร ก็จุดก่อนวันหวยออกก็ดีหลักเลกลักหนึ่ง ครูบาไก่อยู่มันจาคีรีขอนแก่นค่ะ มันจาคีรีขอนแก่นครูบาไก่อยู่ที่นั่น หลวงลุงอยู่ที่นั่น หลวงลุงอยู่วัดป่าปฐมนะคะ ซึ่งหลวงลุงเนี่ยบอกเลยว่า บารมีท่านแรงมาก เพราะว่าท่านบวชตั้งแต่อายุยังอายุสิบสองค่ะ บวชตั้งแต่ จริงๆอะท่านบวชตอน ตอนน่าจะเจ็ดขวบไปรอบหนึ่งแล้วก็ศึกไปแล้วก็กลับมาบวชอีกรอบหนึ่งตอนอายุสิบสอง อายุ โอ้คักคนเราทุบลงกัหน้านะคะน้องได้ค่ะ ครูบาอยู่ขอนแก่นค่ะ คือครูบาเนี่ย โอ้โห บารมีแรงแบบแรงจริงนึงบอกเลยว่าแรงจริง วันที่ไปกราบวันแรกอะ่ะ ไม่มีอะไรเลยอะ่ะ ทักว่าไปขอไปตายเองดีกว่า แต่คนแบบนี้ตายยากเนาะหาวหาวห้ามาอีก เนี่ย พากันตีเลขเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดโอ้ พูดถึงไอ้นี่ครูบาก็ตีเลขโอ้ยกูเนาะกูว่าว่าได้ยี่หรีว่าอยากเป็นตัวเลขว่าได้ยี่หรี หลุดมาหน่อยจะได้นอนหลับ เออทะเบียนรถสวยค่ะ เอาไปแค่นี้ก็พอว่าทะเบียนรถสวยเนาะ ทะเบียนรถสวย ทะเบียนรถงามหลายค่ะ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถอันรถตู้นะคะ ทะเบียนรถตู้สวย ทะเบียนรถตู้สวย จะได้ไปนอนกันอะ ทะเบียนรถตู้สวยค่ะ ทะเบียนรถตู้สวยค่ะ อย่าลืมตีลังกาด้วยนะคะ ชีวิตจะได้อยู่รอดปลอดภัย ตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงที่มาม่าเย็นแล้ว เย็นกินได้หนึ่งชอบกินเย็นเย็น หนึ่งจะบอกว่าหนึ่งไม่รู้เลยนะว่าเลขมันจอกอะไรอะ่ะสีมาถามข่อยว่ามันสีมาบอบลูอีดีค่ะ แต่ว่าถ้าถามว่าข่อยมากข่อยมากเด็กซีค่ะ มือเนียข่อยมากเด็กซี แต่ถ้าถามว่า เอาอะไรดีอ่ะเลือเล็กเออถ้าถ้าถ้าพอจะรู้กันก็ ทะเบียนรถตู้สวย แต่ว่าจริง ๆแล้วอ่ะการออกกำลังกายโดยการตีลังกาหนึ่งว่าร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นเนาะแล้วก็จะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย พูดยากเลยเยอ่ทุกวันเนี้ยทำอะไรก็ยาก เออนั่นแหละครูบาเป็นญาติของน้องหนึ่งเหรอคะ นี่ ค่ะญาติ เห็นบอกค่ะทรงเดียวกันเลยค่ะทรงเดียวกันเลยหลานค่ะ สามีเป็นหลาน มีศักนะคะเป็นหลาน แต่อายุห่างกันไม่กี่ปี แต่ว่ามีศักเป็นหลานค่ะเพราะว่าครูบาเป็นลูกหลงเห็นรูปครูบาไก่แล้วร้องไห้ไม่หยุด อ่า อันนี้ต้องไปหา ครูบาแล้วนะคะ ถ้ามีอาการแบบนี้ จะได้ไปนอนกันนะทะเบียนรถอะทะเบียนรถตู้ที่หนึ่งเอาไปไว้ช่วยรับส่งคนที่ป่วยโควิดอะสวย แล้วก็หนึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยตีลังกากันสักตลบหนึ่งเออไปดูก่อนแล้วก็ตีลังกากันสักตลบหนึ่งชีวิตเราก็อาจจะได้แบบอยู่รอดปลอดภัย ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์พูนสุข มั่งมีเงินทองนอนได้เออนอนได้แล้วนอนได้แล้วโอเคตามเนี้ยแหละอืมอย่ามาหาพิมพ์ พิมพ์ไม่ดีห้ามพิมพ์ ห้ามพิมพ์มา ห้ามพิมพ์มานะคะ ไม่พิมพ์มานะคะ พิมพ์ไม่ได้ค่ะโนพิมพ์นะคะตีรู้พูดยากกว่าทุกคนเนี้ยต่อไปก็คงจะต้องมานั่งออกมานั่งพูดแบบนี้แล้วค่ะ ลอตเตอรี่ขายใบละจักบาทเนาะทะเบียนรถคูบ้านเนี่ยทะเบียนรถตู้ขายใบละกี่บาทล่าสุดจะเล่าก่อนแอดมินฉันไปเถียงกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่ นางก็เดินไปถามลอตเตอรี่เนาะป้าลอตเตอรี่อันนี้เลขอะไรอะ่ะทำไมราคามันแพงเลขทูบแม่น้ำหนึ่งพักแอดมินบอก บอสจุดตอนไหนวะบอสยังไม่ได้จุดเลยบอสจุดตอนไหนวะ เลยบอกว่าเขาไปดูเพจปลอม เพจปลอมมันปล่อยอันนั้นไปไง เออบอกโอ้ยเพจปลอม ใช่เราเราชอบตีลังกายอยู่แล้วค่ะอยู่ปกติเราเราก็ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวงวดนี้เราอาจจะแบบถ้ามานะคะเราก็จะแก้บนโดยการตีลังกาไปเลยค่ะ ตีลังกาโชว์เลยค่ะ ตีลังกาโชว์ตามหลักสิบและหลักหน่วยที่ออก ฝันดีและ ตอนนี้ทุกคนหลับฝันดีและ ไปนอน ใบละร้อยยี่